ในความอยากรู้อยากเห็นสำหรับเรานะคือตัวเองไปเห็น ร้านหนึ่งที่มีบับเบิ้ลและแถมผ้าชิตโตแบบบางอ่ะเราเรียกว่าผ้าชิตโตอืม ก็เลย จัดมาเลยอันนี้คือชื่อเราแคะจัดกันนะคิปแกะ พัสดุไม่ได้เจอกันนานแกะหน่อยแล้วกันแกะเลยคือการแกะมือมันยากอะไม่แกะยังไม่ออกอีกออกแล้ว ่ะไม่มีการแถมมาให้ด้วยได้เลยคะก็ขอบคุณมามา มาดูกันว่าไอเนี่ยมันคืออะไรที่อยากรู้อยากเห็นมาก แต่แบบไม่คิดคือความเป็นนะคะาออนไลน์ นี่ค่ะเนี่นี่ที่เราบอกว่ามันแถมผ้าเนี่ย นี่มันวางมากเลยนะ เห็นไหม งั้นเก็บไป้นะ นี่บอกปุ๊บไม่อ้างเลยค่ะ หมดก็สั่งไหนคะถูกมาก ร้้อยหาสิบาทเองไปตามกันดูนะทุกคนบ๊ายบาย มารีวิวแค่นี้